วัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF055 เสื้อตัวนี้จะถักจากข้างบนลงข้างล่าง เราจะเริ่มงานตั้งแต่ตรงช่วงคอ แถวที่หนึ่งแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามตรงช่วงคอแถวที่สามถ้าเราถักถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ เราจะมีการแบ่งออกเป็นแขนแล้วก็เป็นตัว สามารถปรับได้ตามความต้องการ สื้อตัวนี้นะคะ พี่เมย์เคยถักแล้วครั้งหนึ่งที่รหัส MF033 ค่ะ ตอนนั้นที่ใช้ถักอยู่ก็จะเป็นไหมเบอร์ 20 นะคะสำหรับคลิปนี้ พี่เมย์จะใช้ไหมเบอร์ 16 เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อน แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF055 ค่ะ ไหมพี่เมย์ใช้ไหม Summer Soft เส้นจะเป็นเส้นขนาดเบอร์ 16 นะคะ ถักเส้นเดียว ที่พี่ถืออยู่เนี่ยหนึ่งม้วนมัน 200 กรัม เสื้อหนึ่งตัวนะคะ ปกติเวลาเตรียมไหมถ้าเป็นเสื้อแขนสั้น แล้วก็ตัวสั้นประมาณสะโพกล่าง เราจะเตรียมไหมไว้ประมาณสามร้อยกรัม ตรงนี้สองม้วนมันสี่ร้อยกรัมนะคะ ถ้าไหมที่มันไม่มีแกน บางยี่ห้อนะคะ เขาจะมีการเอาไหมตัวนี้ออกมาให้เราเลยนะคะอย่างตัวเนี้ย เวลาใช้ก็คือดึงจากตรงจุดกลางนะคะ มันจะทำให้ตัวไหมไม่วิ่งหนีเวลาเราถัก ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดเดียวกับพี่นะคะ เป็นคอตตอนก็ได้ เป็นได้เย็บผ้าสี่เส้นก็ถักได้ ตรงนี้พี่เมย์ใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์สิบหกค่ะ EP หนึ่งนะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักชิ้นงานออกมาเป็นฐานคอแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูลายดูภาพรวมก่อน แล้วเรา ค่อย มาเริ่มถักฐานคอค่ะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเช เบอร์สองนะคะ หัวขนาดหนึ่งจุดห้ามิลตรงนี้หนึ่งจุดห้ามิลใช้ถัก เบอร์สิบหกเส้นเดียว มันจะทำให้ตัวเนื้องานออกมาไม่กระด้าง แล้วถักสบายมือ ถ้าใครชอบงานที่มันแน่นกว่านี้ เข็มที่แนะนำก็คือหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสามนะคะ ของพี่ใช้หนึ่งจุดห้าค่ะ ต้องการให้งานออกมานุ่ม ๆ ใส่สบายๆมาร์กเกอร์หาหนึ่งตัวนะคะ ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีก็ได้ ตัวนี้เราจะเอาทำเป็นสัญลักษณ์ ตอนที่เราถักตรงวงกลม แล้วตอนที่เราแบ่งงานก่อนที่เราจะเชื่อม มาร์กเกอร์จะใช้สี่ตัว เข็มสอดเอาไว้เก็บเศษไหมค่ะ แล้วก็กัน ไกเดี๋ยวเรามาดูลายกันก่อนค่ะ ลายที่ใช้ถักนะคะ พี่เมย์ใช้ผังลายนี้ เดี๋ยวพี่จะเอาผังลายนี้นะคะ ลงไว้ที่แฟนเพจ แฟนเพจ พี่เมย์ชื่อเดียวกับ YouTube นะคะ ชื่อเมทินีแฮนด์เมด อัลบั้ม MF055 เมทินีแฮนด์เมดที่แฟนเพจพี่เมย์ค่ะ ผังลายจะใช้ผังลายนี้เลย ตอนที่เราเริ่มถักเราจะถักคอแถวที่หนึ่ง คอช่วงแถวที่สองคอช่วงแถวที่สาม ถักตามผังนี้แล้วตอนที่ลงมือถักลาย พี่ก็จะถักตามผังนี้ เช่นกัน ให้คุณเปิดผังนี้ประกอบนะคะ ข้อที่ควรระวังก็คือ ตรงที่อยู่ด้านบนของดับเบิลโคเชค่ะ จะเป็นแถวที่มันมีการขยายลาย เดี๋ยวค่อยๆ ถักตามพี่เมย์แล้วเดี๋ยวพี่เมย์บอกให้ว่าต้องดูตรงไหนบ้าง เสื้อตัวนี้พี่จะพาถักจากคอลงมา เรามาดูวิธีการคำนวณฐานคอ คอพี่เมย์จะเริ่มใช้ลายซิกแซกในการเริ่มนะคะจำนวนที่พี่เริ่มพี่จะใช้ตัวนี้ตัวสูตรตัวนี้ พี่จะเริ่มโดยการที่ถักหกสิบแปดหกสิบแปดห่วงนะคะหกสิบแปดห่วงหารสองมันจะได้จำนวนดอกของแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งคือฐานคอตรงนี้นะสามสิบสี่ดอก ทีนี้ถ้าของคุณต้องการขยายนะคะ ถ้าต้องการขยายมันจะเพิ่มทีละสองนะคะจากหกสิบแปดก็จะเป็นเจ็ดสิบสอง เป็นเจ็ดสิบหกเป็นแปดสิบเป็นแปดสิบสี่ทีนี้ถ้าลดลดจากตัวที่พี่ถัก พี่ถักจะเป็นเสื้อขนาดรอบอกหนึ่งร้อยเซนนะคะ ถ้าคุณต้องการลดมันก็จะลดทีละสองเหมือนกันค่ะหกสิบสี่หกสิบลงไปเรื่อยๆถ้าไหมนะคะ ถ้าไหมของคุณเท่าพี่ และขนาดรอบอกเท่าพี่ เริ่มที่หกสิบแปดห่วง ทีนี้ถ้ารอบอก คุณ มากขึ้นนะคะ เจ็ดสิบสอง ถึงเจ็ดสิบหกหรือแปดสิบ ถ้าเป็น XXL ขึ้นประมาณแปดสิบสี่ตรงนี้ค่ะ ถ้าเป็น XL ประมาณเจ็ดสิบหกถึงแปดสิบ ตรงนี้กำลังสวย ของพี่ขนาด L ขึ้นหกสิบแปดนะนี่ M นี่ S ลองดู ทีนี้ถ้าเป็นขนาดเบอร์ยี่สิบจะใช้สูตรนี้ได้ไหม ใช้ได้ค่ะ ถ้าเป็น เบอร์ยี่สิบลองขึ้นหกสิบนะคะ ลองขึ้นตัวนี้ดู ของพี่จะขึ้นหกสิบแปดเข็มที่พี่ใช้คือหนึ่งจุดห้าถ้าไหมคุณเหมือนพี่ แต่เข็มไม่เหมือนพี่จำนวนห่วง เท่าพี่ งานจะได้ออกมาไม่เท่ากันนะคะ มันจะมีอยู่สามปัจจัยก็คือ เข็มไหมแล้วก็แรงมือนะคะสำหรับ EP หนึ่งนี้ พี่เมย์จะเริ่มที่หกสิบแปดห่วงก่อน แล้ว EP สองเราถึงจะมาถักคอแถวที่หนึ่งสามสิบสี่ดอก เรามาดูวิธีเริ่มห่วงหกสิบแปดห่วงตรงนี้ค่ะ งานที่ถักออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ เวลาเรานับนะคะ นับให้นับเป็นคู่ นับแบบนี้ค่ะ นับหนึ่งสองอันนะคะบนล่างหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเยื้องกันอยู่หกเจ็ดแปดเก้า สิบนับแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดทะแยงกันแบบนี้ พี่เมย์จะถักออกมาทั้งหมดหกสิบแปดห่วง วิธีเริ่มต้น เราจะเริ่มต้นโดยการถักโซ่ เริ่มโซ่หนึ่งก่อน โซ่หนึ่งจะเป็นฐานแรกที่ใช้ในการถัก เอามือจับโซ่หนึ่งไว้ แล้วถักโซ่สาม หนึ่งบวกสามเป็นโซ่สี่ โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเช พันหัวเข็มแทงลงมาตรงโซ่หนึ่ง ถ้าเราดูจากงานงานจะเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก โซ่สามจะแทนหลักหนึ่ง ตรงนี้เป็นดับเบิลหลักที่สอง ขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่ง แล้วเราก็ถักแทงลงไปตรงโซ่หนึ่งตรงนี้ถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชหรือเอฟหรือพอหนึ่งคอ ถักลงไปอีกสองครั้ง งานที่เราเห็นจะเป็นดับเบิลโคเชสองหลัก ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ดับเบิลโคเชสองหลัก แทงลงไปในโซ่ ตรงนี้เป็นโซ่ห้า พันหัวเข็มพลิกกลับ งานจะถักพลิกกลับไปมา แทงลงไปตรงกลางค่ะ ตรงโซ่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชสองหลัก โซ่หนึ่ง ดับเบิลโคเชอีกสองหลัก แล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้า พันหัวเข็ม เอามือ นิ้วกลางข้างขวาประคอง งานจะลงตรงกลางค่ะ ตรงที่เป็นโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองหลัก โซ่หนึ่งดับเบิลโคเชอีกสองหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง งานจะเป็นแบบนี้ อันนี้นับหนึ่งนะคะ เวลานับจับที่ห่วงเนี้ยค่ะ อันนี้คือหนึ่ง ขึ้นชุดที่สอง พันหัวเข็ม ถักเหมือนเดิม ลงตรงกลาง พลิกกลับไปมา ดีซีสองตัว ขั้นกลางโซ่หนึ่ง เวลาถัก ดันหัวเข็มยาว เอานิ้วกลางข้างนี้ประคอง นิ้วโป้ง กับนิ้วชี้เป็นตัวจับงาน นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ข้างซ้าย มันจะตามงานขึ้นมาเพื่อ ประคองงานให้อยู่กับที่ ดันเข็มให้ยาวแล้วเราจะได้จำนวนโซ่ที่เท่ากัน พันหัวเข็ม ลงไปที่ช่อง เนีฮะดันหัวเข็มให้ยาว โซ่หนึ่ง สองนิ้วนี้จะเป็นตัวจับงาน เวลาถักให้ตัวห่วงมันเข้าไปอยู่ตรงนิ้วเนี่ย ดูนิ้วกลางข้างขวานะคะ มันจะเป็นตัวประคองไหม ไม่ควรใช้วิธีดึงห่วงขึ้นมา ควรจะใช้วิธีดันยาว เนี่ยฮะ โซ่หนึ่ง ดันเข็มยาว ดึงออกมา ดันยาว แล้วเราจะได้ขนาดตัวเท่ากับหัวเข็ม ถักแบบนี้วนมาเรื่อยๆ จนได้จำนวนคู่ตรงนี้ค่ะ ถ้าเรานับเนี่ยหนึ่ง สอง ได้จำนวนคู่ที่นับทะแยงแบบนี้ ตามจำนวนที่เราต้องการเริ่ม ของพี่เมย์เริ่มหกสิบแปดคู่ค่ะ มาดูวิธีเชื่อมต่อค่ะ หลังจากที่เราถักห่วงตัวนี้ออกมาเป็นห่วงที่หกสิบแปด เราจะจบงานหกสิบแปดตัวที่เป็นคู่มันนะคะอีกด้านหนึ่งตรงนี้ โดยที่เอาไปเชื่อมกับตรงจุดเริ่มต้น เราถักงานค้างไว้แค่นี้ก่อน นี่นะคะ โซ่ห้าดับเบิลโคเชสองตัว เดี๋ยวเราจะเอาตรงที่เป็นโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะ ไปเชื่อม เราจับงาน อย่าให้บิดนะคะ รูดลงมา รูดงานลงมาค่ะ จนมาถึงตรงปลาย รูดงานมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงปลายตรงนี้ จับตัวปลายตัวนี้ค่ะ วางทาบ พอวางทาบนะคะ ทางนี้จะเอาหัวทิ่มลง ทางนี้จะเอาหัวขึ้น วางงานแบบนี้ แล้วแทงเชื่อมค่ะ แทงเชื่อมลงไปตรงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้น ที่เป็นตรงกลางโซ่ตรงนี้ค่ะ แทงลงไป แล้วเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะ เราถักชิ้นงานเราต่อตรงนี้ ถักดับเบิลโคเชตสองตัว ตอนนี้งานเราจะเชื่อมกันแล้วกับจุดเริ่มต้น ถ้าเราเปิดงานออกมาอีกรอบหนึ่งงานจะไม่บิด เราจะปิดโดยการที่ถักโซ่ เนี่ยงานจะจบกับโซ่ค่ะ โซ่ตรงนี้ เวลาเราปิดงาน มันจะเป็นโซ่ห้า เวลาเราปิด เราก็ถัก โซ่สอง โซ่สองแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ถักดับเบิลโคเชมันจะกลายเป็นโซ่ห้าค่ะตรงนี้งานเราก็จะเริ่มตรงกลางพอดี ทีนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือ เราต้องมาตรวจดูค่ะว่าจำนวนตัวห่วงตรงนี้ ห่วงที่นับตรงนี้นะคะ ครบหกสิบแปดไหมแล้วเส้นตัวนี้เส้นที่เป็นเส้นเริ่มต้น เราใช้ตัวเข็มสอดช่วย แล้วก็เอามันมาเชื่อมเพื่อปิดงาน หรือจะทิ้งไว้ก่อนแบบอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะ นับจำนวนห่วงให้เท่ากัน EP ต่อไปนะคะจะเป็น MF 0 5 5 EP 2พี่เมย์จะพาถักคอเสื้อแถวที่หนึ่งค่ะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์และรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อตัวนี้